เออเกมนี้เวิร์กเวิร์กจริงโอ้ถ้าแม่งแตกแม่งแตกเลยอะแบบบึ้มบ้ามอะดูดีสิ เอาละผมก็กราบ สวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เกม Golden Empire นะครับผมหรือว่าเกมผัวสาวถ้ำนะครับ เกมนี้อยู่ในค่ายจิลี่นะเพื่อนๆ วันนี้ขยบกันมาที่ค่ายนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้นิดนึงนะครับ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะ วันนี้จัดงบมาที่ 400 บาทนะเพื่อนๆ ก่อนที่จะไปเล่น เดี๋ยวผมขอดูก่อนเกมนี้มันจ่ายยังไงนะครับ เข้าเล่นเป็นครั้งแรกอีกแล้ว เกมนี้นะครับ ครั้งแรกเหมือนเดิมภาษาอังกฤษอีกแล้ว โอ้โหมีตัววายน่าจะหลายช่องแบบนี้เดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกัน มีวายแน่ๆแหละ สเก็ตเตอร์นะครับ4สเก็ตเตอร์ เข้าฟรีเกม8รอบแล้วก็ในฟรีเกมมีฟีเจอร์อะไรสักอย่างเออแปลไม่ได้เหมือนกัน สัญลักษณ์ของมันก็คล้ายๆสาวถ้ำอ่ะ เคยเล่นปะสาวถ้ำอ่ะเออผมเคยเล่นอยู่ แต่ไม่เคยรีวิว ก็มีตัวหน้าแดงนะครับแล้วก็ม่วงเรียกมันเป็นอย่างนี้เลยกัน แดงม่วงเขียว แล้วก็นนี้อะไรวะม่วงเหมือนกันนี่หว่าเออช่างแม่ง เออตามนี้นะครับ เล็กสุดก็คือเลข10 การแตกเอ้าไม่มีบอกเหรออ่าไม่เป็นไรครับเจอกันในเกมดีกว่า โอเค มางบ400 ขอเริ่มที่เบ็ดละ3แล้วกัน ไป let's go โอ้โห พอไม่เปิดโบแม่งอย่างช้า สเก็ตเตอร์ 4 ตัวนะครับ ถึงจะได้ฟรีเกม ไม่มีขายด้วย โอ้โหยังเหนียว ไม่มีขายด้วยนะทุกคน ต้องแตกเองนะครับ ต้องเข้าเองด้วยนะครับ ไป สายฟ้ามา เปิดเทอร์โบดีกว่า โอ้โหโคตรไว ไวแบบมองไม่ทัน จัดปุยคอทองนะครับ จะกลายเป็นวายนะ ถ้ามันแตกนะครับก็คล้ายๆสาวถ้ำนะ พูดถึง มันถึงเรียกเกมว่าผัวสาวถ้ำไงเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจัดให้นะ เกมไหน เกมอะไรค่ายไหนขอค่ายด้วยนะ เดี๋ยวไปไม่ถูกนะครับ ผมก็ไม่ได้ช่ำชองขนาดนั้นนะนี่ไงวายมาแล้ว เฮ้ยวายข้าเข้าวายน่าจะดีว่ะโอ้เปิดฟีเจอร์ไอเทอร์โบแม่งแรงสัตว์ตัวยาวๆนะครับ มันจะเปลี่ยนเป็นวายที่ไม่ใช่รอบเดียวอะวายค้างหลายรอบอะเฮ้ยหนึ่งฟีได้ไหมโอ้โห ยี่สิบเอ็ดบิ๊กวินแล้วเหรอฮโอ้โหสเก็ตเตอร์สามตัวอีกตัวเดียวเข้าวีเกมเกมมันโคตรเร็วอ่ะอ่ะครั้งแรกขอแตกๆหน่อยนะ ไหนๆก็มารีวิวแล้วขอกำไรด้วยนะครับ ขอกำไรด้วยหนาหัวอีสาว่าำเออหลายคุยสเก็ตเตอร์สามตัวอีกแล้วอ่ะทุกคน เคด้วยแถวแรกไม่ให้กูไอแดงหน้าแดงเนี่ย น่าจะยากว่ะแลล้อหลอกแล้วเกิน วายมาสวยงามครับพี่น้องครับ ไม่บิ๊กวินหรอวะเจ็ดบาท เฮ้ย แตกแม่งจะพูดแล้วพูดไม่ถูกคือเกมแม่งโคตรไวอ่ะ เปิดเทอร์โบนะครับ ถ้าทุนน้อยๆ ไปก็ไปไวๆมาก แต่ทุนนั้นาๆก็มันดิอย่างผม 400 เล่นเป็ด3ก็ค่อนข้างหนาอยู่นะ ก็ลุ้นได้เรื่อยๆนะครับ จัดปุย ก็เป็นอีกเกมที่นี่ไงวายเข้าแล้ววายเข้าแล้วมึงโอ้โห แต่หลายน้อยไปหน่อย 17 บาทถือว่าแตกง่ายนะเต็มคาราเบลโอ้โหเขียว โอ้โหแถวแรกเขียวแม่งไม่เข้าเขียวแม่งไม่เข้าแถวแรกดูดิ เนี่ยถ้าเข้ามา มึงเต็มคาราเบลโอ้ถ้าได้วายแถวสองแถวสามอะแม่งโคตรสุดอะเนี่ยได้สามรอบ เนี่ยไหลไปดิก็ไหลไปดิโอ้โหถ้าได้สิบวายไปหวันลุ้นไม่ทัน มา ตั้งใจลุ้นแหละสี่รอบ โอเคมาเคมา ขอหนึ่งฟรีได้ไหม ถ้าได้วายแถวนี้สองสามสี่สักอย่างละสามรอบนี่คือโคตรพะโล้อะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับ อยากมาที่เดียวกับผมนะหัวสาวถ้ำนะครับ ไปเม้นตักกุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับ เป็นเว็บตรงนะ รับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะครับ เป็นระบบออโต้นะเพื่อนๆแดงมาไม่ได้ขยับเบ็ดกันดีกว่า เป็ดห้าเลยแล้วกัน นานเกินไปแล้ววัดแม่งเลย เกมค่ายนี้ถ้าเปิดเทอร์โบคือแม่งเร็วทุกเกม ตั้งแต่ที่ตั้งแต่ที่เคยรีวิวไปนะ เร็วทุกเกมหูร้อยสามบาทเย็ดเท่โอ้ยแต่ก้อนใหญ่ดีว่ะเออเกมนี้เวิร์กเวิร์กจริง โอ้ถ้าแม่งแตกแม่งแตกเลยอะแบบรุ่มบ้ามอะดูดิ44 บาทใช่แล้ว โอ้โหแม่งแตกแม่งบึ้มบ้ามเลยว่ะเพื่อนน่าเล่นน่าเล่นวันนี้เป็นการรีวิวที่ชอบเกมโดยส่วนตัวด้วยนะ เกมนี้ แตกแรงมันดีสะใจดีนะครับ แล้วโอกาสว่าวแม่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เกือบเข้าฟรีเกม อยากดูฟรีเกมอ่ะ ฟีเจอร์เป็นยังไงอ่ะ ผมไม่รู้เหมือนกันวีแดง หน้าแดง โอ้โหหน้าแดงไม่เข้าถ้าเข้ามานะมึง เต็มคาราเบล เอาไว้ อุ้ยหน้าแดงอีกแล้วอุ้ยหน้าแดงอีกแล้ว โอ้โหหน้าแดงมันมาอีกแล้วอะอยากแบบเต็มเบลทุกทีนึงว่ะกับหน้าแดงเนี่ย 5้าแดงแดงมาแล้วไวเออสวย มาอีก23บาทโอเคเคด้วย ไม่ได้วะเบ็ห้าเริ่ม จะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะสงสัยต้องขยับเบ็ดว่ะเพื่อนๆวายก็ไม่เข้า ขยับเบ็ดแปดแล้วกัน เพิ่มทีละนิด ทีละหน่อยติดแจ่มใส ไปดีอ้าไปดีแปดสิบสอ้าไปดีไปอีก โอ้โห เต็มเบลเต็มเบลเกมดำเนินการ โคตรไว อย่างชอบเลยไวจริง เข้าฟรีเกมให้สักทีหนึ่งดิ กำไรแล้ว 100 นะทุกคนพบ400 นะครับวันนี้ ม่วงแม่งไปลงหล่นแถวหนึ่งอีก แต่สะใจดีว่ะ ลองอัดเบ็ดดูไหมเบ็ดสิบเฮ้ย ได้อะไรนะ่ะโอ้ยลุงก็ได้ฟีเจอร์โอ้โหได้แบบนี้ไม่เอาอ่ะ ไม่ชอบลองอัดเบ็ดสิบดีกว่าไม่ช้าเลย มีวายแต่แม่งไหลต่อไม่ได้ เบ็ดสิบเลย ยัดเลยครับยัดยัดยัดยัดยัดไปแล้ว 129บาทสวยงามครับพี่น้องครับ สวยงามครับโอ้โหขยับเป็ดทีไร ก้อนโตทุกที มาอีกแล้ว ไม่ไหลต่อ ขอบึ้มบ้างสักรอบนึงีิอีกรอบนึงไปโอ้ยายสวยอยู่นะ เออ ไม่ไหลไปอะไหลดิเออไหลดิ คด้วยแถวสามไม่ลง ถ้าได้วายสองตัวเนี่ยมึงบันเทิงบอกเลย บันเทิงสุดๆ เข้ามาห้าร้อยแล้วนะครับ ขอฟรีเกมรอบนึงได้ไหมอะเออ เออไหลไปอีก เออไหลไปอีก เอาสวย 48 เองเหรอวะ 50ดูความดิปุ๊บ เอาไหลดีครับ เอาไหลดีครับ ไม่ไหลวะหน้าแดงอ่ะ ยิ่งอัดเบ็ดแล้ว ยิ่งไม่ค่อยแตกว่ะ เออ เอมาไหลตั้งหลายรอบได้ 5 บาท สวยสวยไปสามสิบสี่บาท เอาค้างแล้ว เดี๋ยวขอขยับเบ็ดี่สิบสักหน่อยหนึ่งนะ เอาพอของปากของคอนะ ลองยัดยัดดู ดูดิ จะแซบไหมฟรีเกมเข้ายากจริงเกมเนี้ยเราแม่งไม่มีขายด้วย เข้ายากจริง เออเออกำไรแล้วเนาะร้อยเก้าหกแล้วสามร้อยห้าสิบเยนแค่พอพอยัดเป็ดแล้วพอครับทุกท่าน โอเค โอเคนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะ มารีวิวแล้วก็ได้กำไรกลับไปด้วยนะ งบ 400 ได้กำไร 338บาทนะครับสำหรับเกม Golden Empire นะครับหรือว่าเกมหัวสาวถ้ำในค่ายจิลี่นะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ ไปที่เม้นต์ปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับ รับโปรรับที่หน้าฝากได้เลย รับประกันแค่เม้นแรกเท่านั้นเม้นอื่นผมไม่รับประกันนะครับผมแล้วก็ผมก็จะไม่รับผิดชอบด้วย โอเคนะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับ เกมนี้แนะนำควรเล่นจริงๆ ไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนนะ เกมนี้แนะนำเลยควรเล่นเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งเลย โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ